สวัสดีค่ะ ดิฉันอาจารย์ใจรัตจตุรพัทรพร ยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่ 11 หัวข้อธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business and e-commerce ค่ะขอเริ่มต้นด้วยเนื้อหาแรกคือความสำคัญและบทบาทของอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ค่ะ Internet of Things คือการเชื่อมต่อของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก ทั้งในบ้าน ในสำนักงาน ในร้านค้า ในโรงงานผลิต ในพื้นที่เกษตร ในสถานที่ต่างๆ เข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต และเชื่อมโยงข้อมูลกันผ่านการวิเคราะห์เป็นสารสนเทศ เพื่อการแจ้งเตือนและตัดสินใจที่จำเป็น ทั้งแบบเรียลไทม์และข้อมูลพยากรณ์ในอนาคต ตัวอย่างการจราจร กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บนถนน และสี่แยกจราจรต่างๆ บันทึกภาพจำนวนรถความคล่องตัว หรืออุบัติเหตุบนท้องถนน และสภาพอากาศ จากนั้นส่งข้อมูลเข้าไปยังเกตเวย์ของเมือง ที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากกล้องทุกตัวเข้าด้วยกัน แล้วประมวลภาพจริง และพยากรณ์การจราจรส่งออกไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือต้องการข้อมูลดังกล่าว อาทิ รถโดยสารสาธารณะ รถไฟฟ้า สนามบิน โรงเรียน โรงพยาบาล แม้แต่แจ้งเตือนข้อมูลกลับไปยังบอร์ดข่าวสารขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งไว้บนท้องถนนสำหรับผู้ขับขี่ ใช้รถยนต์ ใช้ถนน สามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาและการทำงาน หรือเปลี่ยนเส้นทางให้เหมาะสม กับสภาพการจราจรได้ ซึ่งเป็นการทำงานของระบบหนึ่ง บนระบบต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยงกัน Internet of Things การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต นอกจากจะเชื่อมโยงบุคคลเข้าด้วยกันแล้ว อินเทอร์เน็ตยังเชื่อมโยงสรรพสิ่งเข้าไว้ในระบบอีกด้วย ซึ่งเป็นแนวคิดที่พัฒนาต่อยอดมาจาก ubiquitous computer หรือการนำคอมพิวเตอร์ไปใส่ในอุปกรณ์ต่างๆ รอบตัว ทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นคิดประมวลผลได้เอง หรือทำงานได้เองอัตโนมัติโดยมนุษย์ไม่ต้องสั่งงาน อีกทั้ง อุปกรณ์ยังเชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อการสื่อสารสองทางทำให้ผู้ใช้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Internet of Things และ Internet of Everything หรือสภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่ง อาทิสมาร์ทโฟน นาฬิกาอัจฉริยะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่สามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ ผ่านการสื่อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สาย โดยสรรพสิ่งต่างๆ มีวิธีการระบุตัวตนได้ รับรู้บริบทของสภาพแวดล้อมได้ มีปฏิสัมพันธ์ โต้ตอบและทำงานร่วมกันได้ ความสามารถในการสื่อสารของสรรพสิ่งนี้ จะนำไปสู่นวัตกรรม และบริการใหม่อีกมากมาย เทคโนโลยี IoT หรือ IoE เกิดขึ้นได้จริง และสร้างผลกระทบในวงกว้างได้ แบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่ เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลในบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบเซ็นเซอร์ ตัวอย่างสมาร์ทโฮมที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์ ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบุคคล ส่งสัญญาณสั่ง เปิด ปิด สวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าตามห้องต่างๆ Smart City ที่ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับ เพื่อจัดการระบบการจราจรจัดการน้ำจัดการขยะเฝ้าระวังความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในสังคมเมือง Smart Farming ใช้ติดตามตรวจสอบการทำไร่นาสวนต่างๆ โดยเฉพาะการสั่งงานและปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล Connected Health รือดิจิทัลเฮลท์หรือเทเลเฮลท์หรือเทเลเมดิซีนเป็นการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับสัญญาณ และสั่งงานอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพของผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ และส่งข้อมูลไปยังบุคลากรทางการแพทย์ ส่งข้อความเรียกหน่วยกู้ชีพ หรือรถฉุกเฉิน หรือ Smart Supply Chain ที่เข้ามาช่วยติดตามสินค้าที่กำลังขนส่งไปตามท้องถนน หรือ Wearable Device อุปกรณ์สวมติดตัว อาทินาฬิกา กำไลข้อมือ สายรัดข้อมือ ที่สั่งงานด้วยการเคลื่อนไหวเป็นต้นค่ะ เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งมีความสามารถในการสื่อสารเช่น ระบบสมองกลฝังตัว ระบบสื่อสารไร้สายที่ใช้พลังงาน ตัวอย่าง Zigbee, Sixlopan, Low Power Bluetooth, Smart Retail ที่ช่วยให้ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าปลีกนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ ที่เป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีสำหรับลูกค้าในการซื้อสินค้า เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผลข้อมูลในบริบทของตน เช่น ระบบการประมวลผลแบบ Cloud หรือ Cloud Computing ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Analysis ปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารถูกส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต มีจำนวนมากขึ้น และตลอดเวลา เส้นทางของข้อมูลกำลังเปลี่ยนไป โดยที่สิ่งของวัตถุต่างๆ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยอุปกรณ์ตรวจรับสัญญาณและเก็บข้อมูล หรือเซนเซอร์ ซึ่งฝังอยู่ในสิ่งของ วัตถุ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูล เป็นประโยชน์ต่อการติดตามสภาพแวดล้อม ติดตามพฤติกรรม ติดตามการสื่อสาร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 ทั้งเครื่องมือส่วนบุคคล อุปกรณ์ในสำนักงาน ในบ้าน ในรถ เป็นต้น ที่ผู้บริโภคเป็นเจ้าของข้อมูลที่บันทึกไว้ จะส่งผ่านอินเทอร์เน็ต และเข้ามาสู่ในระบบขององค์กร และนำมาประมวล วิเคราะห์ เพื่อออกแบบสินค้าและบริการในอนาคต ที่ตอบสนองได้ในระดับรายบุคคล กิจการหรือแบรนด์ที่สามารถประมวลวิเคราะห์ และนำเสนอในระดับบุคคล ได้รวดเร็วกว่าคู่แข่ง ย่อมครองใจผู้บริโภค และประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจเสมออินเทอร์เน็ตออฟมีเทคโนโลยีที่เข้าใจและปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้บริโภค สืบเนื่องจาก Internet of Things หรือ Internet of Everything เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นมากมาย จะทำการเรียนรู้ผู้ใช้หรือเจ้าของอุปกรณ์ และทำงานเชื่อมต่อ สอดคล้องประสานกันด้วยเทคโนโลยีที่ฉลาดมากขึ้น ที่สามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ความคิด พฤติกรรม สุขภาพเป็นต้น ผ่านอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กลายเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่สามารถเรียนรู้ และเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ หรือบุคคลที่เป็นเจ้าของ พื่อให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้ จนทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าอุปกรณ์เหล่านี้ ตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละคน หรือให้ข้อมูลหรือส่งต่อข้อมูลของคนแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน อุปกรณ์อัจฉริยะเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน และทำให้วิถีชีวิตของบุคคลเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงจะส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการดำเนินธุรกิจ การตลาดและการขายให้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีแนวโน้มที่จะตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น ผู้บริโภคจึงมีความคาดหวังในการทำงานที่ร้อยต่อกันอย่างสนิท ระหว่างอุปกรณ์อัจฉริยะและเครื่องมือต่างๆ แบบไม่มีอาการติดขัด สะดุดหรือยุ่งยาก สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น คือผู้บริโภคคาดหวังว่า อุปกรณ์ต่างๆที่ทำงานนั้นจะต้องรู้จักตัวตนของผู้ใช้ และเข้าใจว่าผู้ใช้ต้องการอะไร สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆรอบตัวเพื่อส่งผ่านข้อมูลนั้นไปได้ และตอบสนองความต้องการนั้น ในเวลานี้ ในสถานที่นี้ เรียกว่าเป็นการทำให้เป็นเฉพาะบุคคล หรือ personalized หรือ personalization ของอุปกรณ์ต่างๆ ตามความชอบของผู้ใช้แต่ละคน อุปกรณ์ต่างๆ จะมีความเฉพาะ ตามผู้ใช้แต่ละคน และให้ข้อมูลหรือส่งต่อข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน Internet of Me และ Personalization ของอุปกรณ์อัจฉริยะ ที่ทำงานตามความชอบของแต่ละคน ที่ผู้บริโภคมีความคาดหวังนั้น ส่งผลต่อนักการตลาดในอนาคตทำให้นักการตลาดต้องสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้ และความเป็นตัวตนของผู้ใช้ แต่ละคนให้ดีที่สุด อาทิ การที่สามารถรับรู้ได้ว่าผู้บริโภค ผู้ซื้อ ผู้ใช้นั้นเป็นใคร มีความชอบอะไร รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างไร มีพฤติกรรมการซื้ออย่างไร มีพฤติกรรมการใช้อย่างไรเป็นต้น เพื่อที่จะจัดสินค้าบริการและส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับผู้บริโภค ผู้ซื้อ ผู้ใช้เป็นรายบุคคล